เป็นหนึ่งเหมือนไม่สะใจมันเบาเกินมาลองดูครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมงานเลี้ยงของราชินีกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมนะนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับจัดไปเพื่อนมา มาลองดูกันว่าทุนแค่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันจะสามารถแตกให้เราได้หรือเปล่านะครับนะจังหวะนี้ว่ายังไงเจช่องแรกมาโอ้โหเจไม่เข้าแต่อะไรเขาไม่รู้จังหวะนี้เต็มกราฟไปนะเออ ถือว่าเข้ามาได้ดีอยู่ โอ้โหครึ่งกราไปดอกนี้อะไรกันครับ เนี่ยมาดิ มาดิครับ ก้อนใหญ่ ก้อนโต ก้อนแรกของวันก็มาอย่างรวดเร็วเลยนะ ไม่กลับไป 76 บาท 7K เอาว่าเอาเรื่องอยู่นะมั้นะ ถือว่าเอาเรื่องกับเบื้องแต่ อยู่ผมเจช่องแรกมาไหมยังไงดิเจเข้าด้วยอย่างงี้ก็สวยงามนี่ครับ ไปยังไงกันต่อไหลไหมเคด้วย เคด้วยไม่เข้าแต่ไม่เป็นไร ลุยกันต่อเพื่อน จังหวะนี้วายเข้าอย่างนี้สวยเงาหูดกลัวแพงตัวนียตัวแพงตัวนียสเก็ตเตอร์สามตัวและสเก็ตเตอร์สามตัว จังหวะนี้ว่ายังไงดีขอหนึ่งตัวเท่านั้นโอ้โหแต่ไม่เข้าอ่ะไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่ก้อนใหญ่ก้อนโตยังมาอยู่เมกาเบเก้าสิบหกบาทนะโอ้โหเบ็ดสองเนี่ยเบ็ดสองแล้วไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเนื่อนจัดไปยาวๆผมขอแจมมมา ลองดูแบบไม่ซื้อฟรีก่อนแล้วกันนะ ผมรู้สึกว่านอกฟรีวันนี้มันจะมา โอ้โห นี่ไงตัวแพงมาอีกแล้วยังไงกันต่อดีอ่ะ โอ้โห ตัวแพงไม่เข้าดีจัดเลยเมื่อนะ ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้วจังหวะนี้ไม่กลับอีก 80 บาทเจ็ดเค คือมันเบ็ดสองนะเพื่อนไม่ใช่อะไรนะ ไป ขออยากขยับเบ็ดกันเลยแล้วกันนะครับผมเบ็ดสี่แล้วกัน ลุยกันต่อ ลุยกันต่อ ลุยกันต่อไม่รอแล้วนะ เอมางี้สวยงามไปยังไงต่อผมไหลหรือว่าเจโอ้โหแล้ววายมางี้วายการันตีการแต่งมานะจังหวะนี้วายการันตีการแต่งมางี้ก็สวยงามอารามแท้ไปครับ ไปครึ่งกราบแล้วยังไงกันต่อไหลไหลไหมไหลไหลไปดิครับไข่เจียวไข่ดาวอะไรวะไม่ ไม่ใช่ดีมันคืออะไรไม่รู้ผมดูไม่ออกแต่ไม่เข้านะ ช่องแรกเมื่อกี้แต่ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่ผม129บาทไปดีโอ้โหไหลไปแล้วทุนไป 400กว่าบาทแล้วตอนนี้ จากทุนร้อยเดียวตอนนี้ไหลไป400แล้วเมื่อนถือว่ามาดีจะจัดนะครับผมว่ายังไงกันต่อว่ายังไงกันต่อ เออ ยังมาเรื่อยๆไว้ยังมาเรื่อยๆไว้เออ เริ่มจะเงียบละอยู่ ๆ ก็เริ่มเงียบไว้เอาหน่อย เอาหน่อย เอาหน่อย ขอเข้าฟรีหน่อยได้ไหมขี้เกียจซื้ออะ คิวเต็มกราฟโอ้โหเดี๋ยวดูไหลโอ้โหเดี๋ยวดูมันไหลดิแม่งไหลเต็มกราฟครึ่งกราฟทั้งนั้นเลยนะเมื่อนะก้อนใหญ่ก้อนโตใหม่ก้อนหนึ่งแล้ว จังหวะนี้ว่ายังไงล่ะครับ82 บาทไปดิจัดมาแจมแจมขออีกเมื่อขออีกเออมาเจมาไหมเจ เจไม่มาไม่มา อะไรสักอันเลยโอ้โหเต็มกราฟไปตัวแพงอยู่นะตอนนี้ แล้วดูมันไหลดูมันไหลแบบไม่เกรงใจใคร มันไหลแบบไม่เกรงใจใครเช็ดเคไปครึ่งกระอะไรกันครับเนี่ยก้อนไหนก้อนโตมารัวๆบอกเลยเลยว่าก้อนไหนก้อนโตมารัวๆไป 98 บาทนะครับจังหวะนี้นะ เช็ดเคมาดีจัดเลยเบ็ดหกกันต่อเลยแล้วกันเว้ยนะ วันนี้เราขยับเป็นเบ็ดแบบว่าเล็กคู่แล้วกันเนาะ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 เบ็ดสิบเลยแล้วกันไหน ๆ ก็ไหน ๆ ละ มีโปรรับให้ตลอดเหมือนเดิมนะเพื่อนนะ ถ้าตามมานะ หูย เต็มกราไปดอกนี้ ดอกแพงกันด้วย ก้อนใหญ่ก้อนโต ก้อนใหญ่ก้อนโตไปอีก 256 บาท ชิดขี้อะไรกันครับ นี่มันมาดีเกินไปปะวะ มันมาดีเกินไปปะวะ แต่ทเกเตอร์ยังไม่เข้าเลยนะ เราล้อหมุนแบบไม่เข้าไม่ไม่ซื้อฟรีกันดูแล้วเอาชิดขี้ ก้อนโคตรแพงเมกะไป486 บาทโอ้โหกูลังโม้เลย กูกำลังโม้อยู่ดีก้อนแพงก็เข้าเฉยอะไรกันครับ นี่ก็มาดิครับก็มาดิโอ้โหแล้วไปครึ่งกราฟยังไงกันต่อหลายๆไม้หลายๆไม้กองทองเต็มกราฟเลยสเก็ตเตอร์สามตัวซะด้วยกองทองเต็มกองกับสเก็ตเตอร์สามตัวจัดมาดิโอ้โหไม่มาสักอย่างเลยเช็ดเคเออ พอช็อตสำคัญแม่งไม่เข้าอะไรกันครับเนี่ยไปเออลองแบบเบ็ดยี่แล้วกันนะมันซื้อฟรีแม่งเลยไหมพันห้าลองดูแล้วกันวัดไปหมดตักเลย วัดไปหมดนะตักเลยนะสเก็ตเตอร์ห้าตัวสิบสองสปินมาดูว่าจะเป็นยังไงนะผมเบนจยี่นะถ้าหมดหน้าตานี้ไม่แต่ก็รู้เรื่องนะผมพันห้าหายวับไปกับตาทุนร้อยเดียวไต่ไปพันห้าได้แล้วนะเมื่อกี้ถือว่าสุดจัดนะครับผม มาดูว่าสเก็ตเตอร์ที่เราซื้อมาเนี่ย มันจะเป็นยังไงนะฟีเจอร์เนี่ยจะแต่ดีแต่ดีหรือเปล่าหรือว่าจะเจ๊ง เออเลยดูวายการันตีการแตกเข้าอย่างนี้ไม่น่าจะเจ๊งแล้วล่ะมั้งผมว่าวายการันตีการแตกมาครึ่งกราฟแล้วผมคูณ5นะหมับควายไป 200กว่าบาทเช็ดแค่ได้ดูไหลแล้วดูมันไหลต่อแบบไม่รอช้าผมมาดีก้อนไหนก้อนโตมาแล้วจังหวะนี้658บาทมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเริ่มมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วทุนเราซื้อไปพันห้าตอนนี้กลับมา600 700แล้วนะเรื่องอยู่ครับผมเอออย่าเพิ่งเงียบเอออย่าเพิ่งเงียบเอาหน่อยเอาหน่อยถามจริง ถามจริง กูซื้อมาตั้งเท่าไหร่มึงจะเงียบไม่ได้หรอเออคุณเก็บไปหมักมาแล้วไงต่อไหลไหม ไหลไหมยังไงดี ไม่ไหลซะด้วยเฉดเคเหลือสามสปินสุดท้ายเมื่อว่าไงครับผม คิวมางี้สวยงามขึ้นกราไปคูณแปดนะหมักควายแบดเจช่องแรกหรือเคได้ โอ้โหเจกับเคไม่เข้าถ้าถึง เฮ้ยถ้าเคเข้านะมึงรู้เรื่องอะบอกเลยเมื่อน เสียดายครับผม โอ้โหหมดกอกแล้ววะ อะไรกันคขาเนี่ยแปดแตกไปแปดร้อยสี่สิบกูซื้อไปพันห้าเช็ดเคเจ๊งกระบงเลยว่ะเมื่อนะ หมุนหมุนมือ เอ้ย เบ็ดสิบแล้วกันมา จัดฟรีไปเลยมาไม่ต้องหมุนมงหมุนมือแล้วนะวัดวัดไปเลยแล้วกันนะผม เรามาสายวัดอยู่ละจัดไป เบ็ดยี่ไม่แต่เบ็ดสิบต้องแก้มือให้กันหน่อยนะเต็มกราไปดอกนี้ผมยังไงต่อเจไหมเจ เจ ไม่เข้าแต่ตัวใหญ่เข้าแทนจังหวะนี้คูณสองมาพายไปเจ เจ ไม่มาเลยเข้าเต็มกราฟเลยผมยังไงกันต่อยังไงกันต่อขอจำแจมนะเพื่อนนะ อย่าแกงกันเลยนะครับนะโอ้โหจังหวะนี้วายการันตีการแตกมาอีกแล้ววายการันตีการแตกมาอีกดอกหนึ่งนะหมับควายไปครับผมถือว่าสวยงามอยู่ถือว่าเก็บตัวคูณไหมนะเก็บตัวคูณไปขึ้นกราฟดอกนี้โอ้โหดอกแพงมาแล้วเว้ยดอกแพงมาแล้วเว้ยเจ็ดกีก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาแล้วจังหวะนี้ซูเปอร์ไม่กลายเป็นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทก็มาครับจัดไปชุดใหญ่ไปกับพีเมื่อน แล้วตัวแพงใหม่นะคุณเจ็ดหมาปลอยไปดอกหนึ่งแล้วคิวมาเต็มครับ จังหวะนี้ว่ายังไงกันล่ะครับเจ็ดเคดูมันไหลดูมันไหลดีเอ้ย เกินปลากำไรเรียบร้อยนะกำไรเน้นๆแน่นอนนะ ซุปเปอร์เมกาพิกสาว 2,383 บาท โอ้โหกำไรเน้นๆแล้วกำไรเน้นๆแล้ว ที่เหลือนี่คือเก็บฟินๆเลยนะเมื่อนะทุนร้อยเดียวแต่ไป 3,000กว่าแล้วเช็ดขี้อะไรกันครับเนี่ยวันนี้แม่งแตกดีจัดๆเลย วันนี้แม่งแต่ดีจะจัดเลยผมก้อนใหญ่ก้อนโตมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนไป249 บาทนะ โอ้โห สุดจัดนะผมเลย 5 สปินเหล็ก5สปินก็มาแบบไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยว่ะ โอ้โหเช็ดขี้ มา 4 สปินสุดท้ายครับผม ว่าจังไหนกันดี สปินสุดท้ายแล้วเดี๋ยวสปินสุดท้ายนะ แต่ยังไหลอยู่นะคิวคิวไหมคิวโอ้คิวไม่เข้าอ่ะสปินสุดท้ายว่าไงขอยนิดนึงไหมห้าพันแตกไหมห้าพันไม่แตกก็ได้สามตัวขาดอีกตัวเดียวก็เข้าฟรีฟรีแล้วนะ แตกไปสี่พันสองอะเช็ดเคเพื่อนอะไรกันครับนี่โอเคมันได้ขอความเป็นเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ ผม ถ้าใครชอบวันนี้นะไมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแำลังใจผมกันด้วยนะครับถ้าใครตามเลยนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ผัหมบดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเยอะแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับ